คลิปนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการกันนะคะ อาหารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์เราในทุกช่วงวัยสำหรับผู้สูงอายุควรพิถีพิถันเป็นพิเศษ เพราะต้องคำนึงถึงโรคภัย ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย และสารอาหารที่ควรได้รับอย่างเหมาะสม ซึ่งการเลือกอาหารผู้สูงอายุอย่างถูกวิธีเหมาะสม จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน และชะลอให้ร่างกายไม่สุดโทรมรวมถึงสุขลักษณะที่ดี และเหมาะสมต่อการบริโภค ซึ่งควรคำนึงถึงดังนี้ ลดปริมาณอาหารแต่ละมื้อ และเพิ่มมื้ออาหาร เช่น วันละสามมื้อ เป็นวันละห้ามื้อ โดยในแต่ละมื้อ ให้บริโภคในปริมาณที่น้อยลง บริโภคอาหารให้ครบห้าหมู่ การประกอบอาหารควรปรุงให้มีลักษณะที่สามารถเคี้ยวได้ง่าย สำหรับการปรุงอาหาร รสชาติควรเป็นรสชาติที่อ่อน หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวาน หรือรสเค็มจัด จัดแต่งอาหารโดยใช้พืชผักที่มีสีสันสวยงาม และรับประทานอาหารที่ปรุงสดใหม่อยู่เสมอ ควรให้ผู้สูงอายุ บริโภคอาหารมื้อหนักในตอนกลางวัน หรือตอนบ่ายแทนการบริโภคอาหารมื้อหนักในตอนเย็น ควรให้ผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มประเภทชา หรือกาแฟ สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทานอาหารด้วยตนเองได้ ผู้ดูแลต้องให้อาหารทางการป้อน โดยสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการป้อนอาหารแก่ผู้สูงอายุ คือการสำลัก ดังนั้นการที่จะป้อนอาหารในแต่ละครั้ง จึงควรมีการจัดท่านั่งให้แก่ผู้สูงอายุ ในลักษณะที่ศีรษะอยู่สูง คำแรกคำว่า อาหารนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าเดียริเดียริแปลว่า อาหาร ถ้าเราจะบอกว่าของกินนะคะ ก็จะมีความเป็นภาษาพูดขึ้นอีกนิดนึงนะคะ จะใช้คำว่า tabemono tabemono แปลว่า ของกิน ต่อมาคำว่า เครื่องดื่มนะคะ ใช้ว่า nomimono nomimono แปลว่า เครื่องดื่ม ต่อมาคำว่าข้าวค่ะ ใช้ว่า gohan gohan แปลว่า ข้าว ถัดมาคำว่าโภชนาการหรือว่าการรับประทานอาหารนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าชกคุจิชกคุจิ แปลว่าโภชนาการหรือว่าการรับประทานอาหารค่ะ ต่อมาคำว่า คุณค่าทางอาหารหรือว่าสารอาหารนะคะ จะใช้คำว่า เอโย เอโย แปลว่าคุณค่าทางอาหารหรือว่าสารอาหารค่ะ ถัดมาคำว่าทำอาหารนะคะพูดว่าเดียวดิโอชิมัสหรือว่าเดียวดิโอซุคุริมัสอีกครั้งนะคะเดียวดิโอชิมัสหรือว่าเดียวดิโอซุคุริมัสต่อมาคำว่า ปริมาณนะคะภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าเดียวหรือว่าบุนเดียวเดียว หรือว่าบุนเดียวนะคะ จะแปลว่า ปริมาณคำว่า รสชาตินะคะ ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอาจิอาจิแปลว่า รสชาติ ถ้ารสอ่อนนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าอุเซอาจิอุเซอาจิแปลว่ารสอ่อน ส่วนคำว่ารสจัด นะคะ จะใช้ว่าอาจิกะโคย อาจิกะโคยแปลว่ารสจัด ถัดมานะคะคำว่าหวาน ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าอาไมอาไมแปลว่าหวานเข้มนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าชิโอคาไรชิโอคาไรแปลว่าเค็มคำสุดท้ายนะคะคำว่าหลีกเลี่ยงนะคะ จะใช้คำว่าซาเคมัส ซาเคมัสแปลว่าหลีกเลี่ยงค่ะ